Hello again. Uh, I have something to tell uh, to tell you or to tell the foreigner uh, come from come from abroad. When you are in Thailand or when you come to Thailand, there are many things to tell you or to uh, to give you information about man, many things in Thailand. First, uh, you can greet Thai people. You can do like this, Swadika or Swadikap. Or you can say Ori Swadika, Swadikap. Not do like this. Uh, Thai people are always uh, friendly people. You can smile, not difficult for you to, to know him or her. The third that I, I can think about uh, you can uh, speak very slowly because uh, most of Thai people are shy and can't catch your word when you speak really quickly. Please, uh, I think you don't you don't be shy, but Thai people are always shy to speak English. They can't, sometimes they can speak, but sometimes they can't understand you because uh, uh, most, of, most of them think English is really difficult for them, but I think they can if you speak English to them very slowly. กับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับก็ขอโอกาสเบาช่วงนี้เป็นภาษาลาวพี่น้องครับคนไทยก็เข้าถ้ารู้จักภาษาละวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ระหว่างไทยกับลาวในเข้าหูกันแล้ว ว่ามู่เข้าเป็นพี่น้องกันฉะนั้นการเรียนภาษากันดีการหูจักกันกันดี เป็นการสื่อวัฒนธรรมสิ่งกันและกัน เนื้อสิ่งใดคือเข้าสามารถซอยกันได้ซอยกันได้บอกว่าไปอยู่ใส่อยู่เนื้อหรือว่าไปอยู่ใส พี่น้องไทยเฮาอย่างเช่นไปอยู่ไต่เขาเบาไต่บอกภาษาอื่น แต่ว่าพี่น้องเฮาคนคนลาวหรือว่า คนใดกันตาม ไปไปไปอยู่หันขอความช่วยเหลือเข้าในฐานะที่หูภาษาก็สามารถซอยสิ่งกันและกันใดความซอยกันนี่มันเกิดขึ้นจากนํำใจ ฉะนั้นเมื่อเขาเห็นใจเขาเห็นใจนํำใจเกิดขึ้นความเป็นพี่เป็นน้องก็เกิดขึ้นฉะนั้น ผู้ได้ก็ตามครับ ถ้าสีให้อาเซียน เขามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้เข้าใจว่าภาษาบอกว่าภาษาในก็ตาม ภาษาลาวเข้ากับหักกับแพงกันบอกว่ายุไซก็ตามเข้ามาหักมาแพงกัน คนไทยยุไซก็ตามครับ ถ้ายิ้มให้กัน แล้วก็พูดภาษากัน ใจมันก็ถึงใจครับ ทางศูนย์ได้หาแนวร่วมกับโรงเรียนในอำเภอมาเป็นมาเป็นชาติต่างๆ เพื่อเป็นสาขาของศูนย์อาเซียน และก็ขยายผลทำสื่อทำหลักสูตรทำสื่อ และก็รูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการส่งเสริมการด้านสังคม เช่นประเพณีวันสำคัญต่างๆ ประเพณีแห่เทียน ข้าพรรษาอย่างนี้เราจะเชิญชาวกัมพูชามาร่วมเรียนรู้มาร่วมพัฒนาวัฒนธรรมร่วมกันการด้านการกีฬานะครับก็จะมีการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในในไทย และก็ในกัมพูชา มีกีฬา มีประเพณี แล้วก็มีการเรียนรู้เชื่อมสัมพันธไมตรีในหลากหลายรูปแบบ ความมุ่งมั่นในการจัด ทำศูนย์อาเซียนตรงนี้เราก็มีการเรียนรู้ มีการกลับติดตามเหมือนรูปแบบการจัดการรู้ทั่วไป มีการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง ซึ่งตอนนี้โรงเรียนก็สามารถดำเนินการได้เป็นที่น่าพอใจ เป็นที่ไว้วางใจ เป็นเป็นเมืองหน้าด่าน เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ของจังหวัดข้างเคียง และโรงเรียนอาเซียนต่างๆ เข้าไปเรียนรู้ศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งความคาดหวังที่อยากจะให้เป็นศูนย์อาเซียนระดับแกนนำของสำนักงานเขตของจังหวัดสุรินทร์และในภูมิภาคตรงนั้นด้วย การดำเนินงานมาถึงจุดตรงนี้ก็มีความเชื่อมั่นในหลาย ๆ เรื่อง จึงได้จัดมหกรรม เปิดโลกอาเซียนขึ้น เมื่อประมาณเดือนสิงหาคมของปี 59 ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนสปิริตออฟอาเซียนทั้งซิสเตอร์สคูลและก็บัฟเฟอร์สคูลมากมายพอสมควร นะครับ ก็ได้ประสบความสำเร็จในการขยายผลศูนย์อาเซียนศึกษาให้เป็นที่รู้จัก ของของหน่วยงานการศึกษา และก็หน่วยงานราชการทั่วไปรวมทั้งประชาชนผู้สนใจใครรู้นะครับหยุดตรงนี้มาถึงตรงนี้เรามีสถานที่เรียนเป็นศูนย์อาเซียน มีนักเรียนเรียนอาเซียนอย่าง อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็มีการติดกำกับติดตามมีการวัดผลประเมินผลนะครับ ความต้องการหรือความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นศูนย์อาเซียนขยับขยายออกไป ในวันนี้ก็นำเรียนว่าการไล่บาของประชากรในชายแดนนั้นชาวกัมพูชานั้นจะหวยหามากกว่าชาวไทย เพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นในเรื่องของการทำงานแล้ว ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้มากกว่าคนไทย ถ้ารู้ภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะครับ ตรงนี้จะเห็นว่าอับเชิงนั้นมีช่องจอง ชาวกัมพูชาจะขึ้นมาทำงานมากมาย ขึ้นมาใช้บริการโรงพยาบาล ขึ้นมาเรียนที่โรงเรียนก็มีชาวกัมพูชาขึ้นมาเรียนด้วยกันนะครับ ซึ่งเขาก็มีความใช้คำว่าหวยหามากกว่าชาวไทย เพราะว่าเขาจะสนใจใครรู้มากกว่าเด็กไทย เยอะมาก ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงที่ว่าศูนย์อาเซียนนั้นจะต้องพัฒนาอะไรหลายอย่างอีกอีกอีกต่อไปนะครับ ก็นำเรียนไว้อย่างนี้ในในในในภาพข้างหน้านั้น ก็อยากจะเห็นนโยบายที่สนับสนุน ให้ความชัดเจนกับการจัดการเรียนการสอนอาเซียน ในเรื่องของความเป็นอิสระ เพราะว่าตอนนี้ภาระงานในการจัดการเรียนการสอนในเรียนนั้นในศูนย์อาเซียนนั้นเยอะมากนะครับ เรามาปรับชั่วโมงหลายชั่วโมง เพื่อให้อาเซียนได้มีการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ เราก็เอาอาเซียนสษานั้นเข้าไปใส่ช่วยเพื่อให้ได้มีเวลามากขึ้นในการจัดการเรียนรู้ตรงนี้นะครับก็อยากเห็นตรงนี้มีความชัดเจนมีการส่งเสริมสนับสนุน แล้วก็มีแนวทางช่วยเหลือตุนอาเซียนให้มีการพัฒนาทั้งเรื่องหลักสูตร และก็การจัดการเรียนรู้และก็การเชื่อมต่อ โรงเรียนคู่ขนานที่เป็นโรงเรียนประเทศข้างเคียงเทศเพื่อนบ้านนะครับอาเซียนนะคะบรรจุลงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกๆวิชา แล้วตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่าลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เราก็บูรณาการวิชาอาเซียนค่ะ ก็คือเราจะมีครูชาวต่างชาติที่จะสอนภาษาขมนซึ่งเราถือว่าเรามีโอกาสแล้วก็ โรงเรียนเราตั้งอยู่ในบริบทที่ดีที่ใกล้กับกัมพูชาเราก็สอนเพราะว่าเราจะขับเคลื่อนคำว่า buffer school นะคะก็คือภาษาที่ 2 นอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษ แล้วก็ยังมีภาษาเขมรแล้วก็ในส่วนของอาเซียนของเราก็คือเรามีเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนก็จะได้ลงไปสอนเด็กนักเรียนนะคะในทุกๆสาระ และก็คุณครูที่ประจำแต่ละสาระไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือสังคม เราก็จะบูรณาการให้มีคำว่าอาเซียนนะคะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของทั้ง 10 ประเทศ สัญลักษณ์หรืออะไรทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เป็นเบื้องต้น แล้วก็สิ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการที่ชัดเจนก็คือ การที่โรงเรียนได้ได้เรียนรู้ วัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา แล้วก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กมีส่วนร่วมให้กับโรงเรียน ข้างๆมีส่วนร่วมแล้วก็ โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนแรกที่ถ้าเขตภาคอีสาน อยากจะมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้อาเซียนเขาก็จะคิดถึงโรงเรียนกาเชิญมิตรภาพที่ 190 และโรงเรียนของเราก็ยังได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร เพราะว่าเรามีความตั้งใจว่าเราจะขับเคลื่อนกิจกรรมอาเซียนนะคะให้ ถือว่าเป็น เป็นร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ให้อาเซียนแต่ละโรงเรียนคือไม่ไม่มีความหนักใจที่ว่ามีอาเซียนเข้ามา